มาถึงขั้นตอนนี้เราจะได้เว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ พร้อมขายสินค้าได้ทันทีกันแล้วนะคะ ต่อจากนี้ไปผู้สอนจะสมมุติเหตุการณ์ว่า มีลูกค้าสั่งซื้อสินค้าเข้ามาในร้าน เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับ กระบวนการจัดการคำสั่งซื้อที่เกิดขึ้น หลังจากที่มีการสั่งซื้อจากลูกค้า จากคำสั่งซื้อที่แจ้งเตือนเข้ามาในเว็บไซต์ จนกระทั่งดำเนินการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้า โดยมีรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินการดังต่อไปนี้ เมื่อเจ้าของร้านลงชื่อเข้าใช้ จะมีระบบแจ้งเตือนมาในระบบที่รูปลูกกระดิ่ง มุมบนด้านขวา และแจ้งเตือนมาทางอีเมล คลิกที่รายการแจ้งเตือนเพื่อดูรายละเอียดการสั่งซื้อ เลื่อนสกอร์บาร์เพื่อดูรายละเอียดการสั่งซื้อ หรือเลือกเมนูสั่งซื้อ จะปรากฏเมนูย่อยคลิกที่รายการสั่งซื้อ จะเห็นว่าสถานะของรายการสั่งซื้อที่เข้ามาใหม่ จะมีสถานะเป็นรอการชำระเงิน โดยทั่วไปลูกค้าจะไปจัดการชำระเงินตามช่องทางที่แจ้งไว้ในเว็บไซต์ แล้วแจ้งการชำระเงินเข้ามาในเว็บไซต์ ทางด้านลูกค้าสามารถแจ้งชำระเงินได้ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ โดยคลิกที่แจ้งการชำระเงิน แล้วกรอกรายละเอียดการโอนเงินตามแบบฟอร์ม โดยแนบหลักฐานการชำระเงิน เพื่อให้เจ้าของร้านได้ตรวจสอบข้อมูลการชำระเงินได้ง่ายขึ้น กรณีที่ลูกค้าไม่ได้เป็นสมาชิก หรือไม่ได้แจ้งผ่านทางเว็บไซต์ สามารถแจ้งผ่านทางช่องทางอื่น เช่น Facebook Line หรือช่องทางใด ๆ ที่เจ้าของร้านเปิดช่องทางให้ติดต่อ ตัวอย่างบทเรียนนี้ผู้สอนจะสมมุติข้อมูลว่า ลูกค้า ได้แจ้งการชำระเงินแล้วผ่านช่องทางอื่นที่ไม่ใช่เว็บไซต์ กรณีนี้เจ้าของร้านสามารถทำรายการชำระเงินแทนลูกค้า โดยคลิกที่ ชำระเงินแทน เพื่อให้สถานะการชำระเงิน เปลี่ยนเป็นการชำระเงินแล้ว และจะได้ดำเนินการจัดการขนส่งต่อไป การชำระเงินแทนสามารถทำได้อีกวิธีคือ คลิกที่เมนูชำระเงิน เมนูย่อยชำระเงินแทน หรือปุ่ม แจ้งชำระเงินแทน คลิกที่ผู้แจ้งยอดเงิน ไม่ใช่สมาชิก คลิกเลือกรายการสั่งซื้อ โดยคลิกให้มีเครื่องหมายกาถูก และกรอกรายละเอียดการชำระเงิน เมื่อกรอกรายละเอียดการชำระเงินเสร็จ คลิกที่ช่องสี่เหลี่ยมหน้าข้อความ ตรวจสอบแล้วมีการชำระเงินจริง แล้วจึงคลิกที่ บันทึก รายละเอียดการชำระเงิน จะเปลี่ยนสถานะเป็นยอมรับ และสถานะรายการสั่งซื้อ จะเปลี่ยนเป็นรอจัดส่ง คลิกที่จัดส่ง และคลิกที่เมนูย่อย รอการจัดส่ง ระบบ จะแสดงเฉพาะรายการที่มีสถานะรอการจัดส่ง คลิกที่ใส่รหัสก่อนส่ง ยืนยันการจัดส่งสินค้า โดยกำหนดค่าเริ่มต้น ผู้ให้บริการเป็นบริษัทขนส่งเอกชนเคอรี่ แต่หากเจ้าของร้านใช้บริการของผู้ให้บริการรายอื่น สามารถคลิกที่เพิ่มเติม คลิกเลือกผู้ให้บริการจัดส่ง กรอกเลขพัสดุ และรายละเอียดอื่นๆที่ต้องการ แล้วคลิกที่ บันทึก สถานะการจัดส่งจะเปลี่ยนเป็น ส่งสินค้าแล้ว นอกจากนี้ การจัดการหลังร้าน ยังมีการจัดการอื่น ๆ อีกหลายฟังก์ชันการใช้งาน เช่น การจัดการรายการข้อความติดต่อ ที่ลูกค้าทักทายหรือสอบถามเข้ามา การจัดการรายการลูกค้าหรือสมาชิก สามารถคลิกดูรายละเอียดของลูกค้า และจัดระดับสมาชิก การจัดรายการคลังรูปภาพ โดยแสดงตามโฟลเดอร์ที่เคยสร้างไว้ การเรียกดูสถิติร้านค้า ที่สามารถเรียกดูสถิติภาพรวมเว็บไซต์ การเข้าชม แหล่งที่มาของผู้เข้าชม เนื้อหา และผลลัพธ์ การตั้งค่า SEO เพื่อช่วยในการค้นหาข้อมูลจาก Search Engine การจัดการกับข้อมูลร้านค้า ที่สามารถแก้ไข เพิ่มเติมข้อมูลเกี่ยวกับร้านค้า การลงทะเบียนร้านค้า การตั้งค่า เป็นเมนูที่รวบรวมเมนูทั้งหมดเข้าด้วยกัน จะเห็นได้ว่าภายในระบบหลังร้านจะมีฟังก์ชันการทำงานที่หลากหลาย ดังนั้นผู้เรียนควรจะค่อยๆศึกษา และทดลองใช้งานการทำงานของแต่ละส่วนให้เข้าใจ และใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด นอกจากที่กล่าวไปแล้วยังมีการตั้งค่าหรือการดำเนินการเกี่ยวกับเว็บไซต์อื่นๆ อีกมากมาย ทั้งยังมีฟังก์ชันการใช้งานบางอย่างที่ต้องสั่งซื้อเพิ่มเช่น การยกระดับการเป็นร้านค้าที่เต็มไปด้วยประสิทธิภาพรวดเร็ว และปลอดภัย เพื่อบ่งบอกที่หน้าร้าน เพิ่มความน่าเชื่อถือให้ลูกค้า การติดตั้งรักษามาตรฐานการรักษาความปลอดภัยด้วยระบบ SSL เป็นต้น ดังนั้น เจ้าของร้านหรือผู้ประกอบการจะต้องคอยสังเกตติดตามการพัฒนาปรับปรุงฟังก์ชันการใช้งานของผู้ให้บริการ และต้องมีการปรับตัวและเรียนรู้ตลอดเวลาด้วยนะคะ